ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะฮะก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะฮะเราลองมาเปลี่ยนสไตล์การเล่นกันดีกว่านะฮะลองมาเปลี่ยนโต๊ะกันนะฮะอ่ะรอบนี้อ่าผมขอเป็นรูปแบบวิเคราะห์กันแล้วกันนะ ขอจัดตามแดงไปนะครับในรอบนี้อ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับในรอบนี้ชิปก็จะลงได้ที่ 25 บาท 125 บาท 500 แล้วก็ประมาณนี้เลยนะ ผมก็ตอนแรกกะว่าจะลงซักไม้ละร้อยนะครับเผออิญว่ามันมี 125นะฮะผมก็เลยขอจัดไปที่ 125 เลยนะครับ อ่ะมาดูกันเลยดีกว่า นะฮะรอบนี้จะเป็นยังไง โอ้โห เป็นตัวเสมอนะฮะรอบนี้ก็ถือว่า ไทยเกมอ่ะโอเคไม่เป็นไร นะฮะก็กดทำซ้ำไปเลยนะครับ รอบนี้อาจจะเป็นรูปแบบการวิเคราะห์นะฮะอาจจะไม่ได้นำเป็นรูปแบบสไตล์การเล่นแบบเทคนิคไหนนะฮะมาให้กับเพื่อนๆดูกันนะครับ ก็ลองเก็บดูนะฮะรอบนี้ประมาณสัก5วินนะครับ ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ อ่ะมาลุกเลยดีกว่านะฮะรอบนี้ยังอยู่ในวีที่หนึ่งโอ้โหหกแต้มเหลืออยู่ 4 แต้มนะฮะอ่ะเหลือ1แต้มอ่ะรอบที่ผมผิดไปนะครับอ่ะไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะรอบนี้ผมขอย้ำอยู่ที่แดงแล้วกันนะฮะอ่ะผมใช้วิธีการเดินแบบ1375นะครับรอบนี้ก็จะลงไปทั้งหมด 3 ตัวเลยนะฮะกด 3 ตัวไปนะฮะก็คือ 125 บาทนะครับเป็น 375 บาท นะมาดูกันเลยดีกว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะครับ ก็ยังอยู่ใน อ่าวีที่ 1 ของไม้ที่2นะครับ เป็นไม้ ซ่อม นะ ฮะอาวิโดติดหรือเปล่านะครับ อ่ะโอเค การเชื่อมต่อมันช้า นะ ฮะ อ่าโอ้โหเป็นตัวเสมออีกแล้ว นะฮะอะไรกันเนี่ยนะฮะสองรอบติดเลยนะครับอ่าโอเคอ่ะกดทำซ้ำไป อ่ะโอเคนะครับมารู้กันต่อเลยนะฮะ ตอนนี้ยังอยู่ที่ไม้ที่2นะครับไม้หนึ่งเราผิดไปนะฮะ อ่าสี่แต้มมาเรามา โอ้โห แต้ม ไหวไหมรอบนี้วัดกันคนละใบอืมไม่ทันเจอ8หลังนะครับ อ่า ไปที่ไม้ที่3เลยนะฮะในรอบนี้อ่าขอยังอยู่ที่แดงเนาะ อ่ะ7หน่วยนะครับ 875 บาทนะฮะ สัญญาณ ไม่ค่อยดีนะฮะ อ่ะรุดกันต่อเลยดีกว่านะครับรอบนี้จะเป็นยังไง ขอเหอะโอ้โห678อืมเจอ7นะฮะรอบนี้ยังโดนอีกนะฮะ อ่ะขอจัดไปอีกสักรอบหนึ่งอ่ะ ขอไปที่แดงอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ อ่ะ 15 ตัวนะครับโอ้โห ยอดเงินนะฮะใกล้จะหมดแล้ว ตอนนี้ถึงไม้ที่ 4 ไปเลยนะฮะดูซิว่าจะหลุดไม้ 4 หรือเปล่านะครับ ผมก็ยังอยู่ที่แดงนะ ขอเถอะรอบนี้นะฮะจัดมาลุ้นลุ้นลุ้นนะฮะโอ้ยเจอเจ็ดแต้ม โอ้โหแต้มนะฮะไม่ทันอีกแล้วนะครับในรอบนี้นะฮะ อะไรกันเนี่ยนะฮะเงินผมเหลืออยู่ประมาณ 1,750 บาทเนาะโอ้โหผมจะลองทุ่มทั้งหมดเลยนะฮะขอตามน้ำเงินไปนะครับ โอ้โหยอดเงินหมดหมดไหมอ่ะโอเค หมดแล้วนะฮะสำหรับในรอบนี้ ผมพกทุนมาประมาณ 5,000 บาทนะฮะอย่าบอกนะว่ามาชนะในรอบนี้นะครับโอ้โหสองแต้มอ่ะสองกับสองนะฮะวัดกันคนละใบ นั่น แหละ โอ้โห มาชนะในไม้นี้นะ ฮะ อืม ได้กลับมา 3,500 นะยังติดลบอยู่ อ่ะ โอเคนะฮะ เดี๋ยว ลองจัดใหม่สักรอบหนึ่งแล้วกัน ก็ถือว่าชนะอยู่นะ แต่มันก็เดินค่อนข้างไกลนะครับ อ่ะ ขอไปที่น้ำเงินแล้วกัน ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะรู้สึกว่าจะมาเป็นรูปแบบมังกรเนาะยอดเงินตอนนี้ผมยังติดลบอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆ เก็บคืน นะครับเพราะว่าทุนมันมีอยู่ประมาณนี้นะฮะแล้วเผอิญว่าลงไม้ค่อนข้างหนักด้วยนะฮะอ่าเจ็ดแต้มนะครับ นั่นแหละสวยนะฮะอ่าสองวินติดแล้วนะครับโอ้โหคิดว่าจะไม่รอดนะฮะรอบนี้จะมาอีกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวนะฮะดูก่อนรูปแบบมังกรน้ำเงินนะครับอ่ะขอจัดอีกสักรอบหนึ่งแล้วกัน ไม่อยากฝืนเลยนะฮะตอนแรกเขากะว่าจะตัดสักหน่อยหนึ่งนะ โอ้ตอนนี้ติดลบไปค่อนข้างเยอะเลยนะ น่าจะอยู่ที่ประมาณพันนิด ๆ นะครับ โอ้โห แต้มเดียว เจอเจ็ดแต้ม อืมเป็นแปดแต่เป็นเจ็ดเท่านะฮะ โอ้โห ตัวเสมอค่อนข้างเยอะไปเลยนะครับ ในรอบนี้นะฮะ อ่ะ อีกสักรอบหนึ่งนะครับ เป็นเสมอก็กดทำซ้ำไป สียดายเลยนะฮะ รอบแรกก็ไปถึงไม้ที่5เนาะคุณผมก็กะว่ามันน่าจะเดินไม่เกินไม้ที่4นะฮะ ก็เลยลองจัดดูไม้ค่อนข้างหนักด้วยนะฮะ ได้ไหมโอ้โหเจอ7เจอ6ได้ไหมโอ้โห รอบนี้เต็มประตูไปเลยนะฮะอ่าโอเคมันตัดมาที่แดงแล้วผมขอจัดไปเป็นน้ำเงินแล้วกันนะครับอ่า3นะครับ125 ก็น่าจะ 375 บาท นะครับ อ่ะ เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า รอบนี้ก็ นะฮะ เริ่มมาถึงไม้ที่ 2 แล้ว นะครับ เป็นไม้ซ่อมนะฮะ ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับ ลองดูนะฮะว่ามันจะพอได้ไหมนะครับ789โอ้โห อะไรกันเนี่ยนะฮะ อืม ได้ทะลุไปไม้ที่ 3 อีกแล้วนะฮะ ไม้นี้นะฮะ ไม้ที่3ก็ อ่ะ ขอจับไปที่แดงนะครับ อ่ะ กดไปรัวๆไปเลย วัดใจ2,000ไปเลยนะฮะ เผื่อ ที่จะกระตุกได้บ้างเนาะเฮ้ย โอ้โห เจอ8อืมไม่ทันนะฮะอะไรกัน เนี่ย นะฮะ รอบนี้อ่าเอายัง ไง ดี เอ่ย นะฮะ ขอไปเป็นน้ำเงินแล้วกันอ่ะผมขอใส่ไปหมดเลยนะฮะ รอบนี้ไหนๆก็นะฮะยอดเงินมันค่อนข้างที่จะลงแบบค่อนข้างมั่วนะฮะรอบนี้กะว่าจะมาเก็บเพียงแค่ไม่กี่วินเนาะมันเลยทะลุ ถ้ารอบนี้เสียก็น่าจะยอมนะครับโอ้ยนะฮะแต้มอ่ะลุ้นไหมรอบนี้ใบสุดท้ายเอ้ยเจ็ดแต้มหนุนอ่าเรียบร้อยนะครับ ได้กินเฉยนะฮะโอ้โหทำยังไงดีนะ จะตียอดเงินกลับมาคืนนะฮะอืม อ่ะ รอบนี้ขอจัดไปที่แดงแล้วกัน ขอไปสัก 500 บาทแล้วกันนะฮะ ผมจะยอมลองที่จะกระตุกยอดคืนสักหน่อยนึงเนาะ รอบนี้เล่นแบบว่าเดินเงินแบบ สเปซสปาไปเลยนะฮะ ได้ไหม6อุ้ย5แต้ม ไม่ทันนะฮะไม่ทันไม่ทัน อ่ะขอจัดไปเป็นน้ำเงินนะครับ 1,000 บาทนะฮะ ใช้วิธีการทบแบบคูณ 2 เอานะ เพราะว่าทุนเหลืออยู่750 บาทแล้วกะว่าอย่างอย่างน้อยนะฮะพอได้ทุนคืนกลับมาบ้างเนาะรอบนี้เล่นเงินแบบสไตล์มั่วๆไปเลย เฮ้ย โอ้โหอืมไม่ทันอีกแล้ว เจอไปที่แดงอีกแล้วนะฮะในรอบนี้ โอ้โห อะไรกันนี่นะฮะ รอบนี้ อ่ะ ขอยาวน้ำเงินนะครับ อ่ะ หมดเลย 750 บาทนะครับ สไตล์ลงเงินแบบมั่วแบบนี้แหละนะฮะ มันก็พลาดได้นะฮะ โอ้โหแต้ม อืม เจอ 6 นะฮะ รอบนี้ โอ้โหไม่ทันนะครับ โอ้ เอายังไงดีเอ่ยนะฮะ รอบนี้ก็มากันแบบมั่วๆไปเลยนะฮะ ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ก็ฝากเพื่อนนะครับ กดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปแล้วกัน คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ